สำหรับเวลาตีนึงนี่เป็นเวลาดีของอีปันกับหนูนาเนาะค่ะบ่ได้นัดกันไว้อีหยังสีเด้บังเอิญว่าไปเล่น เออเราก็เอามาแชร์กันเนาะค่ะว่าเวลาได้เขาดีกับเป็นช่วงตีนึงเนาะค่ะ เออ เขาดีเลยนะสำหรับเกมเสือช่วงตีนึงสภาพอุตสาห์บอกเขาดีสิเบิร์ดแล้ว โอ้โหโอ้โหมันมาแบบสี่ละค่ะ เวลามันสิเข่า เวลามันสิเข่ามันเข่าแบบนี้ค่ะ ก้อนท้องสองแถว เฮ็ดเคหมาว่าโคตรเอา 240 บาท เนาะค่ะ ได้ว่ะโอ้โห เอาเรื่อง อ่ะ โอเค240ค่ะขออนุญาตปรับไม่เป็น 10 บาท เนาะค่ะออโต้10 ครั้งคือเก่าเนาะ เอ่อ มีคนมาถาม ใน ในเอ่อ คอมเมนต์ ไว้เนาะค่ะ ว่า เล่นตามเวลานี่คือม่ค่อยเขาอ่ะเยาจะบอกว่าช่วงนาทีกับมีผลคือกันเนาะค่ะ แต่ก็ไม่ได้ไปเออแต่ก็ไม่ได้บอกซื้อย่างอ่ะเข้าใจปะก็ต้องมีกักไว้ในจังหน่อย มีคนไปบอกแล้วเนาะค่ะว่า ช่วงที่เขาเล่นเขาอ่ะนาทีไหนเอียงแบบไหนดูนะน้ำอ่านเบิงอยู่เนาะสวย ก็ท้องเขาค่ะ โอเคบิ๊กวินแต่ค่ะ 200 บาท อ่ะ เดี๋ยวหนาจะได้ปรับใหม่แล้วด้วยนี่โอเค 299 ปรับไปเลย20บาทเนาะค่ะอ่ะสำหรับผู้ใดที่อยากคู่เวลาเลนอิหลีอ่ะหนูนะแนะนำว่าเขามาในกลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะ เออเดี๋ยวเขามาแชร์ข้อมูลกันในกลุ่มดีกว่าเนาะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเลยเนาะค่ะ ในกลุ่มสลัดเซียนพ่อม VIP ในกลุ่มนี้โอ้โหเอาว่ะ ในกลุ่มนี้มีแต่คนถอนเนาะค่ะถอนเบิดมือ กิจกรรมเบิดกระห้องหาแต่กิจกรรมนู่นนั่นแหละโอเค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 เดี๋ยวว่า ไปค่ะซิกไม่ชนละเพียโอเค นอนดึกเราคงสึกเจ็บคอไหมสวย โอ้โห บิ๊กวินว่าเขายกกุศสามา เออเก็บไว้ไปค่ะรอเป็นยัง เหลือสามร้อย โอเค สวยจมมาไว้มา โอ้โห โอ้โห โอ้โหเออโอ้โหขาดตัวเดียว เชี่ยเสียดายแบบว่าสั้นเขาหุ้นสิบแล้วนะ สวยงามโอคโหนั่นละสองมา โอเค ได้สมแล้วค่ะ เสือเต้นเขาเน็ตเค สวยอีกอันเดียวมาขอลองละ สวยงามโอ้โหเต็มช่องม้าแบบฟี่หกร้อยบาทเนาะค่ะ เอาเรื่อง มาว่ะ โอเค ยังดีกว่าพวกเขาเลย 600 บาทเนาะตอนนี้เป็น 800แล้ว ปรับไม่เล็กก็แล้วกันไปใช้40 บาทเนาะค่ะ เออเอาตัวสิบครั้ง ตอนแรกว่าจะเล่นเห็นมันทอดพันหนึ่งละ แต่ว่าถ้าได้ยวนได้ก็ยวนไปโลดเนาะค่ะสภาพเออโอ้โหดีนะ ปรับไม่ทันเจ็ดเคแตกนอกเขากำมาที่ล่ะ เฮ้ย เอาว่ะไหลไปไหลไป ันสองแล้วค่ะมาว่ะพันเก้าตอนนี้โอ้โหไหลลงเรื่อยๆอย่าว่าโอ้โห สภาพ ไปต่อดีกว่าตอนแรกหนูนะว่าจะปรับไม่แล้วค่ะกำลังช่างใจอยู่ว่าจะปรับไม่ดีวะอ่ะมีคนมาถามมาบอกกลับไปเล่นโลมาบอกโลมาเหรอโอ้ยสองเขาอ่ะ เท่ๆมาว่ะ สวยพอม่าถึงโลมาปุ๊บเขาเลยนั่นละมาอีกตัวเดียวขอลองละมาดิ โอ้โหว่เขาโอ้เสียดายโลมานี่หนูนะค่อนข้างที่จะงุนงิดกับ โบนัสมันเนาะค่ะ เพราะว่า เลือกจังไหนสิงโตกระโดด เข้าใจปะเป็นคนที่กดเอี่ยงกระตาม จะได้ตะโลก เออบ่ได้โลกอะ่ะสิงโตโดด สภาพ เคยเห็นผู้ใดดวงแบบ โอ้โหม่อีกแล้ว เนี่ยเล่นเกมเสือดีกว่า เฮ้ย ของดีแบบที่เฮ็ดแค่โคตรเอา มาว่ะเข่าเรื่อย ๆ เลยด้วยเนี่ย เอาอิลีนะโอ้โหบางทีผมมันเป็นได้ยิงอิลีเลยสำหรับโลมาเนาะค่ะ ถ้าสมมติว่ามันปรับไม่ในเรื่องของโบนัสกะ หน้าเล่นอยู่แต่ว่าเกมมันเก่าแล้วมันบ่หนาปรับอีหยังแล้วอะไปปรับไม่เป็นร้อยนึงเนาะค่ะโอเคสิบไม่ แล้วอีกอย่างหนึ่งคอมโบของเกมโลมามัน มันไม่ค่อย ดีบันไดอะ มันได้หน่อยเนาะเราชิว่างเลยดีละหากุหากสมมติว่าผู้ใดเล่นแบบ อยากเลี่ยงไม่ไปเรื่อย ๆ เออ อยากเลี่ยงไม่ไปเรื่อย ๆ ทุนหน่อยเนาะค่ะโลมาตอบโจทย์อ่ะสองเขาอีกแล้วคาตาเบ้า สวย แกมือดิ เมื่อกี้บ่เขาโอ้โหอีกสองอัน มาดิ สวยงามโอ้โหเอาเรื่อง มาว่ะ รอบนี้มาแล้วค่ะแปดพันบาทเที่ยโคตรเอา มาเว้ย โอ้โห โอเค ไหลไปไหลไปเออกำลังจะบอกว่าสี่พันแปดพันแล้วค่ะ เมื่อกี้แปดร้อยคูณสิบก็เป็นแปดพันเออ โอเค หมื่นไมื่นทวน ไป ขออนุญาต ปรับไม่เป็นซี่ร้อยบาท น่ารักไปเลยค่ะ โอเค ออโต้สิบข้าง อ่ะโลกะ ขอเอาเรื่องโลมาตอนเล่นกันลกัน เอ้ยเชี่ยหมาว่ะ เฮ้ย เอาเรื่อง มาดิ สวยอีกสองอัน สวยเรียเดียวมา โอ้โห มาสีแม่มึง อ่ะสำหรับโลมาหนูน่าคิดว่า พักไว้ก่อนเนาะเออเรามาพักไว้ก่อนเนาะค่ะ เพราะว่ามันผ้าแน่นเลี่ยงไม่ไปเรื่อยๆ จากทุนต้มตับอ่ะ ที่หนูนาเคยบอกอ่ะ แบบสมมติว่าเขามีทุนหนึ่งร้อยโอ้โหกคนท้องเขารั้วสองรอบเลยหากสมมติว่ามีทุนหนึ่งร้อยอยากไขมันไปซี่ร้อยโลมาตอบโจทย์ เออ เราจังโยกมาเล่นพีจี อันนี้หนูนะบอกตลอดเลยนะว่า เล่นโลมา โอ้โหก้อนท้องเขา สภาพเล่นโลมาเพื่อที่จะเก็บทุนมาเล่นพิจีนะคะ่ะ เออบอกอยู่ตลอดเลยเนาะ ไปย้อนฟังได้พอละพักเรื่องโลมาไว้ก่อน ไปค่ะ ปรับไม่สู่มัน 800 บาท โอเค ไปทำใจได้แล้วขับโลมา หรือว่าอาจจะแบบ แวะไปเล่นจักน้อยก็อาจจะมีเนาะค่ะตัวหากจะให้เล่นแบบดูดู คือตะกี้นี่น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าหนูนะเอื่อมละอากับ สิงโตกระโดดบอสันการเลือกได้โลก แทนที่เข่าโบนัสเขาจะได้หลายๆเนี่ยเข่าโบนัสแบบทุเรศอ่ะโอ้โหสมอ่ะเข่าโบนัสยังต้องมาวัดดวงอ่ะเศร้าจมเลยเหรอไป มาดิ สวยอีกอันเดียว โอ้โหนั่นละเนี่ยน่ารักที่สุด24,000แล้วค่ะเพชรเคโคตรเอา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 นุรักก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับมื้อนี่ สวัสดีค่ะ